วัสดีค่ะ มาถึงชั่วโมงที่ 3 ที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับการสร้างเสริมสุขภาวะวัยรุ่นนั่นก็คือเรื่องของกลยุทธ์การเสริมสร้างทักษะชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อให้วัยรุ่นเกิดความปลอดภัยนะคะเราพบว่าตั้งแต่บทหรือว่าชั่วโมงที่1นนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของพัฒนาการวัยรุ่น 4 ด้าน เราพบว่าสมองของวัยรุ่นทำงานไม่ประสานกันระหว่าง มองส่วนคิดและสมองส่วนอยาก ซึ่ง บวกกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้วัยรุ่นมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่มากมาย ด้วยธรรมชาติของวัยเอง ประกอบกับสภาพการเลี้ยงดูในปัจจุบันเป็นลักษณะของการต่างคนต่างมีงานเร่งรีบ การได้มีเวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพก็น้อยลง สภาพชุมชนและสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของการแข่งขันต่างคนต่างอยู่มากขึ้น บวกกับสื่อเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลคุกคามที่จะทำให้วัยรุ่นเผชิญความเสี่ยง หรือมีภาวะวิกฤตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้เขาอยู่ยากขึ้น กระบวนการที่ทำให้เขาอยู่ง่ายขึ้นเครื่องมืออันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเราเรียกว่า ทำอย่างไรให้เขามีทักษะชีวิต หรือมีไลฟ์สกิลที่เพิ่มมากขึ้น เราก็พบว่าไลฟ์สกิลหรือทักษะชีวิตเหล่านี้ คือเครื่องมือที่เป็นอาวุธทางปัญญา ที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตของวัย ได้อย่างเข้าใจปลอดภัยและเป็นสุขมากยิ่งขึ้นนะคะนี้เราจะมาดูก่อนนะคะว่าทักษะชีวิตหมายถึงอะไร ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถที่จะช่วยให้บุคคลรับมือและปรับตัวกับสถานการณ์หลากหลายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องถึงอนาคต สามารถนำความรู้หลากหลายมาเชื่อมโยงมุมมอง การรับรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านและตัดสินใจปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสม มีชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งหมดนี่คือความหมาย และจะเห็นว่ามันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันหรือช่วยให้วัยรุ่นสามารถมีชีวิตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงในยุคปัจจุบันนะคะ